ถ้าพรุ่งนี้ต้องตายจริงๆใช่ไหมครับก็คงอยากไปแบบไม่ต้องทรมานนะฮะ จริงๆ เรื่องนี้ก็เคยคุยกับชิงชิงเวลาเหมือนกันว่า ขอให้แบบไม่ต้องเลย ไม่ว่าจะเป็นพวกปั๊มหัวใจต่อท่ออะไรแบบนี้ครับ อยากจะไปแบบสงบสงบแล้วงานศพล่ะคะ งานศพนี่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มัน ได้ทำหน้าที่ของงานศพจริง ๆนะครับ คือคนที่มางานเนี่ยไม่ต้องคิดถึงผมก็ได้นะครับ แต่ว่าอยากให้เขาคิดถึงตัวเขาเอง คิดถึงคนที่เขารัก คิดถึงความฝันที่ยังไม่ได้ทำ เรื่องที่ยังแบบติดค้างคาใจอยู่อะไรเงี้ยนะครับ หรือว่าคนที่เขายังไม่ได้ขอโทษ คิดว่านี่เป็นประโยชน์ของการได้มางานศพอะครับ ในงานนี้พี่เอ๋อยากให้ มีอะไรพิเศษอีกไหมอะคะอยากให้งานมันเรียบง่ายที่สุดนะครับ ไม่ต้องมีพวกดอกไม้มาประดับตกแต่งอะไร เป็นโรงไม้เรียบๆธรรมดาธรรมดาเลยครับ ถ้าจะมีอะไรพิเศษก็อยากชวนทุกคนนะครับ ให้หยิบหนังสือที่ตัวเองชอบ ติดมือกันมาสักคนละเล่ม เอามาวางไว้รวมกับหนังสือของผม ก็เอาไปบริจาคกกันต่อ ส่วน พวงหรีดดอกไม้ ไม่ต้องก็ได้นะครับ ไม่อยากจะให้สิ้นเปลืองกัน แล้วมีดีเทลอย่างอื่นอีกไหมคะ พิธีนี่โดยรวมก็คงจะเรียบง่ายนะฮะสวดมนต์ก็คงไม่ต้องยาวมากครับ จะให้ดีก็แปลไทยด้วยได้ก็จะดีนะฮะอาจจะมีเพื่อน ๆพี่ๆที่มีทัศนะเกี่ยวกับความตายที่น่าสนใจนะครับ แบ่งปันให้กับคนที่มางานได้ฟังกันนะครับ เพราะก็คงจะไม่มีโอกาสไหนที่มันจะเหมาะไปกว่านี้นะครับ ที่เราจะมาคุยกันเรื่องความตาย เอาจริงแล้วเนี่ย งานศพมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของคนตายเท่านั้นนะครับ ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วย สุดท้ายค่ะ งานนี้พี่เออยากเชิญใครมาบ้างอะคะ ก็อยากจะเชิญทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะรู้จักหรือว่าไม่รู้จักก็ตามนะอย่างที่บอกครับว่า งานศพมันทำเพื่อคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ถ้าคนที่เขามางานเนี่ยได้ลองทำความรู้จักกับความตาย ก่อนที่เขาจะต้องตายจริง ๆ ชีวิตที่เหลือจากนี้เนี่ยผมคิดว่า ก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป